Yes, 叫你个头，然后我们能够减好了，今你叫什么比赛呢？ ใบโพใช่ไหมหมูสัตว์ ไม่ทำเลยใส่ไรไอ้อย่าถ่าย ถ่ายเอาลงให้น้องนวลนวลนวลเข้าใจพี่ผิดมาตลอดมัดขา มัดขาขาชีสชีสจะได้ดึงเข็มขาดออกมาดิ